ก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันเลยนะครับ ก็มาอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเออช่าเหอเดี๋ยวค่อยบอกทายคลิปก็ได้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร โอเคครับ แล้วก็มาอยู่ กันในเกมเออแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บแป๊บอืม นี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็อย่างนี้นะแรงหลอกอัตโนมัติถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อย่างนี้ Grand Block Auto โอเคครับ ทุกคนเข้าใจไหมล่ะ โอเค อืมเห็นไหมหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมเงินผมเยอะจุงนั่นก็เพราะว่าท่านก็เพราะว่า ดืดดนั่นก็ว่าผมเล่นตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสแค่สักที โอเค ถ้าเริ่มแรกคนไม่มีตังค์สักบาท ก็แค่อย่างนี้ ที่ง่ายๆนะ เอารถ ตอนแรกๆมันจะมีศูนย์บาทนะ ถ้าพอคุณขึ้นรถรถของใครของมันนะไม่มีการแย่งกันนะ รถรถรถของใครของมันนะครับ ไม่มีการแย่งกันเด็ดขาด ตีกได้มบอย่างนี้ พอขับไปเรื่อยๆเงินมันก็จะเพิ่มเห็นไหมครับ เห็นไหมหลังจากนั้น ให้พอพอพอเงินครบสองหมื่นห้าแล้ว อันนี้มีบ้านแล้ว นี่ไง พอครบสองหมื่นห้าแล้วก็มาซื้อที่นี้ แล้วพอไอไอตรงนี้มันขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ ประมาณพันสองพันมันจะขึ้น ทีละพันเดียว แล้วท่านก็มากดตรงนี้ปุ๊บ มันก็จะซื้อให้ แต่ถ้าแต่ถ้าใครมีเงินพอที่จะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆ แล้วเนี่ยนะ บ้านหลังใหญ่ๆเนี่ยมันจะเพิ่มทีละหมื่นเลยนะถือว่าเยอะไม่เบาอ่ะเนี่ยนะ สังเกตยังไงว่า บ้านนั้นมีคนซื้อหรือยัง ง่าย ๆครับ ตรงนี้อย่างน้อยมันก็ต้องมีชื่อเขียนไว้ N O O N E ครับ แล้วตรงนี้ก็ต้องมีด้วย ถ้ามีชื่อแต่ไม่มีตัว ถ้าถ้าไม่มีชื่อแต่มีแต่ถ้าไม่มีตัวซื้อก็ลาประโยชน์ครับ ไอตัวกำแพงแบบนี้เนี่ยไอตัวกำแพงแบบนี้เนี่ยตัวซื้อต้องต้องเดินเข้าไปชนนะแล้วผมจะซื้อบ้านให้ดูก่อนวิธีซื้อบ้านมันง่ายมากง่ายบอกเลยว่าง่ายผมจะซื้อหลังนี้ มันจะเพิ่มมีละเมอ่นี่เห็นไหมมันมีการเปิดปิดประตูด้วย ถึงเราไม่เปิดเราก็เข้าบ้านได้ เพราะว่าเราเป็นเจ้าของไงมันก็เปิดให้อยู่แล้วแต่คนอื่นมันเข้าไม่ได้นี่เวลานี่เห็นไหมนี่มันเท่าทีละห้าพันวะหมื่นหนึ่งโอเค ผมขออภัยครับ ทีละห้าพันแต่ผมจำได้ว่าหมื่นหนึ่งนะเออแต่ช่างมันเถอะอาจจะเปลี่ยนแล้วซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะห้าพันเนี่ย แล้ววิธีซื้อนั่นล่ะถ้าเงินถ้าเงินคุณพอก็ อันนี้ขายรถนะ อันนี้ขายบ้านอย่าขายบ้านเลยดีกว่า อันนี้ขายรถนะ ถ้าถ้ามีอันนี้ท่านก็กดเลยนะ ดูดูดู สี่สี่สิบห้านะสี่สี่กับสี่สิบห้านะ เห็นไหมมันก็เหมือนกับโทโบนั่นแหละ เออ ก็คล้ายๆโทโบ ก็คล้ายๆนะ คล้ายๆ และการที่จะซื้อรถได้เเราก็ต้องมาที่ตรงนี้ขายรถ ขยรดก่อนนะอันดับแรก แล้วก็มาเลือกซื้อรถเลย แต่ถ้าไม่ขายรถก่อนนะครับ มันก็จะไม่นั่นครับ มันก็จะไม่สามารถซื้อได้ เพราะว่า เพราะว่าเกมนี้มันซื้อได้แค่คันเดียว เท่านั้น โอเค หลังจากเราซื้อรถแล้ว ก็ขับได้ตามใจชอบนะ แป๊บหนึ่งนะ โอเคนะครับ ก็กลับมากันต่อเลย หนึ่งโอเคครับก็มาต่อกันเลย แล้วก็ขับรถมาเลยนะแต่ผมต้องชะลอชะลอนิดนึงนะหลังจากเราขับรถมา ถ้าท่านอยากจะแต่งซิ้วก็หืมง่ายมากเลย โอ้โหมีร้านใหม่เพิ่มเข้ามา ปกติมันไม่มีร้านนี้นะครับเท่าที่ผมดูดูมาเนี่ย ไม่มีไม่มี แต่ไม่มีทางใหม่เพิ่มขึ้นมาก็ เศร้าหัวแม่หมูเราก็ไม่รู้ไม่เกี่ยว วิธีที่แต่งสีได้ก็ต้องมาที่ร้านนี้เลย มันอัปเดตแพทใหม่แล้วไงนี่ร้านนี้ มันอาจจะแต่งเครื่องยนต์ได้แล้ว ปกติมันแต่งสองอันนี้ไม่ได้ แต่อันนี้มันแต่งได้อย่างเดียวคือสี ซึ่งสีเนี่ยผมก็เอาสีล้อสีเขียว อันนี้ผมก็จะเอาสีดำแหม อันนี้ก็อาจจะได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ โอเคผมรู้แล้วมันไม่ได้ โอเคช่างแม่งเนี่ยเราก็ไม่ได้สีเวียนเราไปดูร้านใหม่ที่เพิ่มเข้ามากันครับ ตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มหายไข้ไปทีละนิดนึงแล้วนะค่อยๆเริ่มหายไข้ไปทีละนิดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้นะโอ้ ถ้าใครอยากเล่นแมปนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเราเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่า นี่มันร้านซื้อของใช่ไหมไหนเด้ อันนี้ผมก็ไม่รู้เกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่นะนร้กดไปมั่วๆ ผมไม่รู้ภาษาอังกฤษจริงๆนะ ไม่มีตอบแล้ว จะไปรู้ได้ยังไงเล่าบ้าจริงๆเลยเนี่ย จุดจุดโอเคเราไปก่อนดีกว่าสี่หมื่นแล้วเราก่อนดิรถเหรอหมายถึงไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวจะลองดิยังไงก็มีเงินเยอะอยู่แล้วนะ ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ลองไม่ลองนี่ครับ ท่านจะเห็นแบบนี้นั่นคือมายากล ยังเห็นแบบนี้ใช่ไหมพอเวลาซื้อรถมามันจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปซื้อที่อู่รถของเราเลยดีกว่า เดี๋ยวไปก่อนปุ๊บปุ๊บ นี่ครับอู่รถเราจะเป็นอย่างนี้ นี่นี่นี่ดูเร็วมาดูเร็วนี่เป็นอย่างนี้ แต่เราเข้าได้ เพราะนี่มันเป็นไมโครกลหลอกตา มันไม่ให้เข้ามาในนี้ไงเห็นไหม ก็แค่หลอกตาวิธีที่ดูง่ายๆถ้าดูอย่างนี้ ก็จะอย่างนี้ ดูอีกด้านหนึ่งก็จะอย่างนี้ โอ้โหไม่เขโคตรหลอกตาเลยนะนี่นี่ผมก็รู้ตั้งนานละโอ๊ยผมจำรถคันนี้ได้เลย ผมเคยซื้อแล้วมันเป็นรถบาวันบี ที่เร็วแสดตอนตอนที่มันยังไม่อัปเดตนะ ไอ้รถคันนั้นมันเร็วมาก ยกร้อยต่างหากยกร้อเลยนะยก้อโอเคครับก็กลับมากันต่อเลย ถ้ามีเสียงเข้าก็ขออภัยนะอืมเสียงเข้าก็ขออภัยแล้วกันก็ก็ ถ้าถ้าจะแข่งรถก็แข่งง่ายๆนะก็มาที่ตรงนี้ ก็ขออภัยด้วยนะครับ มาหนึ่งมาโอเคครับ มาละถ้าจะแข่งรถเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้ด้วย ถ้าแข่งรถก็มาเข้ามาสแตนบายได้ ให้พิมพ์ว่านี่ตามนี้ครับ S T A R T ก็เรียกว่า S T A R T เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะนับสามสองหนึ่งให้ โอเคงั้นเราก็เริ่มเลยแล้วกัน คันนี้ก็เร็วอยู่ไปปลายสามไม่ใช่เก้าสิบหรือเก้าสิบปลายเก้าสิบเอ็ดอ่าบูนบูนบูนบูนบ้าเป็นไงรถก็เร็วอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยอืม างร้านก็ต้องเป็นของ VP เท่านั้นนะ ถ้าใครไม่รู้เนี่ยเห็นไหม อันนี้มันของ VP อือฮึอันนี้ก็คือรถเหมือนกันเลยมันก็แพงอยู่นะ แพงมาก เลยนะครับอีนี่ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ โอเคครับก็กลับมากันต่อเลยเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งนะโอ้โหเมื่อกี้อัดเกินสิบห้าเอ้ยไม่ใช่สิบนาที เออฮยเมื่อกี้อัดเกินสิบนาทีแฮะเหมือนคิดจะตัดลงไปอ่ะไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว แต่ก็ไม่นานนักหรอกถ้ามันนั่งรถผมนี่ไม่น่าได้อืมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันแหลกมันแหลก แหลกอยู่ตอนนี้แหลกมาก โอเคหายแหลกละไปดีกว่ายานฟอย อยู่รถเรานี่นเน่นี่บึ้มบึ้มตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่โดดตึกตายของรถ ถ้าเกิดรถคว่ำนี่ถ้าเกิดรถคว่ำนี่อาจจะต้องขายรถทิ้งเลยนะ เพราะผมไม่รับประกันความปลอดภัยนะมันรถมันจะคว่ำในทุกเมื่อ ผมไม่รับความประกันความปลอดภัยก็เพราะว่า เวลากระโดดลงเนี่ย เวลารถคว่ำเนี่ยมันจะขึ้น มันจะไม่กลับมา เหมือนเดิมได้ ถ้ารถถ้ารถถ้ารถคว่ำเนี่ยมันจะไม่สามารถไอ้นั่นได้เลยนะไม่สามารถแบบว่าไงเขาเรียกว่าแบบไม่สามารถ ไม่สามารถขับได้ต่อเอออืมไม่สามารถขับได้ต่อนะครับนะนี่เวลาโดดตึกตายก็เป็นสถานอันนี้ผมขอตั้งชื่อให้ว่า สถานที่กระโดดตึกร้อยศพก็จริงนี่นาของรถนะของรถ เรากระโดดไม่ตายหรอกแต่รถมันจะตาย รถไม่ได้ตายหรอก แต่ว่ารถมันจะเสียทั้งนั้นแหละเองเราก็ต้องขายรถไปซื้อรถคันใหม่ การขายรถเนี่ยมันจะได้ราคาน้อยกว่าเดิมนะสมมุติว่าความจริงอะรถผมเก้าหมื่นนะแต่ถ้าขายคงจะได้สักแปดหมื่นนะมันก็น้อยกว่าเดิมอยู่แหละมันน้อยกว่าเดิมนะ ถ้าท่านจะขายก็พิจารณาให้ดีก็แล้วกันรถแรงอันนี้รถแรง เอออย่ามาขมือนี่ไงอออมันรีรถมันรีรถโอ้ยรีไปเว้ยโอ้โห รีรถสิวะเออ นั่นแหละ ถูกต้อง โอเค ถ้าชอบก็ลืมกดไลค์ลกดแชร์และกดซับสไครต์สำวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ